ครับตอนนี้ทุกท่านที่อยู่ในช่องของมิสซูปร์แดนต์ซิงนะครับผมนะฮะหลังนะฮะก็คือดูแลช่องนี้นะครับผมกับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาแนะนำแล้วก็มาทำความรู้จักกับเจ้ามิสซูมิชิไททันนะครับ กับการนำเจ้ารถกระบะรุ่นนี้มาแต่งซิ่งนะครับ พร้อมโปรโมชั่นป้ายแดงที่เอาแท้จริง ๆนะครับ โปรโมชั่นนี้ก็คือใช้เงินลดเพียงแค่19,000 บาทนะครับ การตกแต่งการดีไซน์เดี๋ยวผมพาชมนะฮะว่าการตกแต่งแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับนี่ฮะอยู่ด้านหลังผมนะครับคือแคมเตี้ยนะครับคือไตตันเตี้ยต้องนำมาใส่แม็กซิ่งแบบนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวรายละเอียดที่ผมพาเดินชมนะครับแล้วก็ดูที่ว่าการตกแต่งแบบนี้จะสวยงามเพียงใดนะครับ แล้วก็ใช้เงินหน่วยเพียงแค่หนึ่งเก้าจริงไหมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ผมอธิบายให้ทีตอนท้ายคลิปนะครับ เคครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแคปเตียนะครับ หน้าใหม่นี้ราคาอยู่ที่ 632,000 บาทนะครับ การตกแต่งแบบนี้ก็คือเราสามารถดีไซน์เองได้เลยนะครับจากโชว์รูมอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับอย่างคันนี้ก็คือใส่ล้ออะตอมิกนะฮะยาง 2 3 5 4 5 8กดหน้าลงมา 2 นิ้วนะครับสเต็ปนี้นี่ฮะนี่คือแต่งให้จากโชว์รูมเรียบร้อยเลยนะครับ ส่วนล้อหลังนะครับ ใส่ยางซีรีส์275 40 18 นะครับ กดหลังลงมา 3 นิ้ว ส่วนน็อตสีก็สามารถเลือกได้เลยครับสำหรับล้อของมิสูก็คือเป็นล้อ5รูนะครับ ก็เหมาะสำหรับรถซิ่งนะครับที่ชอบซิ่งนะครับ นี่คือการจัดทรงของรถคันนี้นะครับ มิติทั้งหมดก็คือบอกได้เลยว่าสวยมากครับ เพราะว่าหน้าใหม่ของมิสูรุ่นนี้ก็คือหน้าสวยอยู่แล้วนะครับ ตำแหน่งกันของล้อนะครับก็คือใส่แล้วล้อไม่ยื่นนะครับ ส่วนด้านท้ายลูกค้า จะให้ถอดกันชนหลัง หรือไม่ถอดก็อยู่ที่ความประสงค์ของลูกค้าเลยนะครับ ว่าชอบแบบไหนนะฮะสามารถแจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับสำหรับการดีไซน์รถของท่านเองนะครับ โปรโมชั่นแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกการตกแต่งเองได้นะครับ ขอให้อยู่ในเงื่อนไขของที่เราคุยกันนะฮะในเงื่อนไขที่สามารถ ตกลงกันได้นะครับตรงนี้ส่วนฝากระโปรงแบบนี้ก็คือเรารับสติกเกอร์ให้นะครับอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับว่าจะเป็นสีเดิมหรือจะให้แรปติกเกอร์ก็อยู่ในเงื่อนไขสามารถโทรหรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็คือ เป็นเครื่องยนต์2005นะครับ 128แรงม้านะครับ เป็นเครื่องยนต์ที่มีเฉพาะในรุ่นแคปเตี้ยนะครับแล้วก็สีประตูเตี้ยเท่านั้นนะครับนี่คือภายในของ รถไททันรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือเกียร์เดินหน้าก็คือรุ่นนี้มีเกียร์เดินหน้า 5 สปีดนะครับมีตำแหน่งที่วางแก้วนะครับ แล้วก็พวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังก์ชันสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับ ก็ค่อนข้างคุ้มค่าครับกับราคารถ 632,000 บาทนะครับ แล้วก็ โปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับ19,000บาทเท่านั้นนะครับ นี่คือภายในห้องโดยสารของมิซูรุ่นนี้นะฮะ นี่ครับตำแหน่งแคปนะครับสำหรับการมารีวิวรถรุ่นนี้นะครับ พร้อมโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับ ก็คือดาวเพียง19,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ ที่ยังสงสัยในเงื่อนไข ก็ลองเข้ามาสอบถามทักทายกันได้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียด ข้อมูลของรถรุ่นนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับลูกค้าทักผมเข้ามาในช่องทางที่ผมแปะไว้นะครับ มีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็มีทั้ง Line นะครับเป็น Line แอดนะครับสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าทำเรื่องแบบนี้ต้องวางเงินจองไหมก็คือของเราคือทำเอกสารฟรีนะครับ ไม่ต้องวางเงินจองเลยนะฮะก็คือสามารถ สอบถามยื่นเอกสารก่อนได้นะครับให้ไฟแนนซ์พิจารณานะครับถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอียดในทีในการตกแต่งการดีไซน์รถแบบนี้หรือว่าลูกค้าชอบแม็กไลน์ไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายได้นะครับ19,000บาทนะครับฟรีแม็กให้แบบนี้นะฮะหรือแม็กไลน์อื่นก็ได้ครับแวะเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากฟอลโล่ในช่องของ Facebook แล้วก็ IG ให้หน่อยนะครับ ก็วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวพบกันอีกทีคลิปหน้านะครับ แล้วก็มีคลิปการส่งมอบรถที่จะอัปเดตให้ตลอดนะครับสำหรับข้อมูลที่จะนำมาเสนอก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับมิสูบิชินะครับ โอเคครับผม ก็วันนี้บ๊ายบายครับผม